ใส่เก็บไว้เท่านั้นเนาะค่ะ เขาไม่ได้แบบวางให้มันแตกโบบะไม่บาดเลยแต่ว่าส่วนมากมันสีเขาไม่บาดให้บุกมูเป็นอย่างคือกัน เออ เป็นหลายเทียน้ำเนาะค่ะบ่แม่นเป็นแค่เทียเดียว สภาพ โอเค เขาก็ต้องแบบสวดมนต์ภาวนาย่าไห้มันเข่าเสือเต้นตอนไม่บาดเนาะค่ะ ขอแค่ไว้ก็พอมาไม่ต้องแตกไม่ต้องเอียงก็ได้ เอาไปแตกไม่ปกติเนาะ เพราะว่าไม่บาดเขาใส่เก็บไว้เท่านั้น โอเคบ่เขาแล้วล่ะนี่ เอ้าโอเคบ่เขาโอ้โหเสียววาบเสียววาบไปค่ะ ใส่มา20บาทเนาะออโต้สิบข้างเนาะค่ะ โอเค ค่อยๆเล่นค่อยๆหมุนไปสำหรับเกมเสือนี่หนูนะคิดว่าทุนหลายได้เปรียบเนาะเออเวลาแตกนี่มันแตกแบบ ข้างเดียวคุ้มอะ่ะ หากสมมติว่า เออสมมติว่ามีเงินแบบจากมื่นนึงเสียเหรียญไม่ร้อยสองร้อยเสียห้าแตกเที่ยเดียวจังไหนกับคุ้มแล้วค่ะ แบบก้อนท้อง พวกคูณสิบเสียเข่าเที่ยเดียวขึ้นหนีเลยเลย เออ มันคุ้มตอนที่ว่ามันแตกคูณสิบแล้วค่ะเกมเสือ หากคนมีทุนหลายกะ ได้เปรียบเนาะ โอเค ค่อยเล่นค่อยถูไป ค่อยเข่าบันไดวะ ส่วนมากนี่หากสมมติว่าบ่เข่าก่อนท้องบ่เข่าแบบคูณสิบนี่บ่ค่อยได้เนาะ ไปค่ะ ปรับไม่เป็นสี่สิบบาทไก่พันหนึ่งเนาะเก้าร้อยพันหนึ่งนี่ก็ปรับได้เลยเนาะค่ะสี่สิบบาท สวยโอ้โหดีนะมันมาไม่สี่สิบโอเคเข่าให้ยุละวะ สมไหมโอเค เต็มช่องไปเลยค่ะพันสอง โอเคสำหรับผู้ใดที่บ้านในกดเขากุมที่เลยแกมเนาะค่ะเออไปเดี๋ยวขออนุญาตปอับไม่ก่อนเนาะไม่บาดออโต้สามสิบครั้งสำหรับผู้ใดที่บ้านในกดเขากุมเทเลแกรมกะอย่าลืมเนาะค่ะเขากุมเทเลแกรมมาร่วมสนุกกับกิจกรรมของเขาได้เลยเนาะค่ะ เขามีกิจกรรมให้เล่นกันซูมือมือนึ่งกันหลายรอบเนาะค่ะ เขามาได้เลย โอเคสมมา โอ้ย เอาไว้มาหลายๆพอมาไม่ต้องแตก รั้วแบบซี่ก็ได้อันนี้ถือว่าเข่าดีอยู่นะคะเนี่ยเห็นว่ามันแตกแบบยาวา โอเคมาวายมายาวา โอ้โห เป็นอย่างมันค่อยแบบมักยึกใครแบบเสียวว่าเบื้องว่ะเหลือแค่เจ็ดข้างหกข้างเนี่ย ห้าเข่าเสือเต้นก็คือต้องเก็บไม่สามสิบข้างเน้วค่ะ สองหนึ่งศูนย์โอเคไปค่ะ 60 บาทอืมเล่นที่ละสิบไม้เนาะค่ะ ถ้าสมมติว่าเป็นไม้ที่เขาเล่นปกติ แต่ว่าหากเป็นไม้ไม้บาทนี่กด 30 ข้างเนาะค่ะ หากเสือเต้นต้องไปเริ่มเก็บไม้สวยงาม โอ้โห ยกน้ำมา ยก โอเค มาดิ สวยงามมา อีกสี่ช่องเอออีกสามมา ขอเลยเต็มช่อง เออมา อีกสอง รุ่นยาวๆสวยงามมา อีกอันเดียว ขอลองละโอ้โหชี้เอาว่ะ โคตรเอา เฮ้ย ยกนี่เขายากแล้วค่ะ โอ้โหเขายาก ร้องจากก้อนท้องเลยเนาะ บวกมามื่นหาเนาะค่ะโอ้โหโคตรเอา ไปค่ะ ขออนุญาตปรับไม่เป็นไม่บาด คือเก่าแล้วค่ะ โอ้โหดีนะ มันมีไว้มาให้ตัวหนึ่งถือว่าประสบความสำเร็จที่เขาได้ยก ราะว่ามันเขาใหญ่ยี่หลีอะยอมรับเลย ยกกับก้อนท้องเห็นมาปุ๊บ อ่ะทำใจเพื่อไปเลยว่าบ่ได้แท้แต่ว่านี่อุตส่าห์เขาให้แล้วค่ะโอ้โหโคตรเอา ไป มันยังไปต่อได้อยู่ไว้อยู่นะคนนี้โอเคสี่ สาม สอง ไม่เข่าไว้ตัวเดียวสภาพตายหาซี่ร้อยโคตรเอา สวย โอ้โห เชี่ยเสือเต้นเข่าดีว่ะมือนี่สมมาแล้วค่ะ สวยโอ้โหสองรอบ บวกมาอีกมื่นสองแล้วค่ะ รอบนี้เก้โคตรเอาหักสมมติว่าได้ซองนี่ก็จะเป็นเอ่อซูเปอร์แมนกับวินเนาะต่าสมมันได้แค่บิ๊กวินอะ เออสองมื่นแปดเราไป ลงไปเก็บไม่บาทคือเกาเฮ้ยตัวเต้นดีเลยนะ เต้นเราแบบ เข่าทุกดอกเลยอะไอคุ้นสิบอะสภาพโอ้โหวายมาดิ สวย สวยวายมาแน่วายมาแน่อย่างวะเนี่ย โหบ่เข่าไว้เลย ไว้บ่มาเลย โอ้โห สิบไม่ ไว้บ่มาเลย โอ้โหเฮียอย่าว่าโอ้โหโอ้โห อันนี้ไว้ได้หน่อยแหงแล้วค่ะรอบนี้ ไปค่ะ โอเคหนึ่งนะใส่แปดรอยเลยก็แล้วกัน เขาดีแบบสิ ตรงมาล่ะ เดี๋ยววะเฮ้ย โอ้โห เชี่ยเอาว่ะเฮ้ย แม่งมันไม้หนีว่ะ เชี่ยหนูนะว่าเสือบักนะเท่โคตรเอา สวย ไว้สองตัวเดียนเดียว เออ โอ้โห ดีนะที่ปรับว่าเป็นไม่แปดร้อยสองหมื่นสี่เนาะค่ะรอบนี้ เฮ้ย โคตรเอาอ่ะเดี๋ยวว่า ฟิกวินแตกเนาะค่ะ ไป เดี๋ยวขออนุญาตกลับไปไม่บาดเนาะค่ะย้ำสีม้ามันกับม้าดีเนาะรอบต่อรอบเลยอะสามสิบรอบเนาะค่ะ สวยวายมาสองแล้ว โอ้โหบ่เต็มช่องสามโตแล้วอย่าว่าเพิ่งได้สามโตสี่ มาเบิ้งว่าหมุน30รอบมันสิได้จักตัวหาแล้วมาแล้วหกเจ็ดเจ็ดตัวแปดแปดตัวแล้วเนาะค่ะเก้าสิบโอเคสิบเอ็ดสิบสองแล้วค่ะ โอเคสามสิบไม่ได้มาสิบสองโตไปค่ะดันไม่สู่เลยสองพันบาทเลยเนาะค่ะ ดาวามันไหวอะ่ะ เออ สวยไหวดิวหวมาวหวมาอีก เย้เค่โคตรเอา สวยโอ้โหเชี่ยหมาว่าก้อนท้อง เฮ้ย ก้อนท้องแตกว่ะก้อนท้องแตกไม่สองพันนะคะโอ้โหได้สี่หมื่นโคตรเอาเอา มาที่ล่ะ เออ อีกมือนึงค่ะ ยกมา โอ้โห รอบนี้พวกเขาอ่ะ ปกติแล้วเมื่อกี้มันแบบหมุนเขารอบต่อรอบเลยนะสงสัยมันสิบ่ไห้เราหรอวะ สวย สวย เออบ่เขาเออไปเลย สวย สวย โอ้ โอ้เออยย่าให้กูเห็นเราเมื่อเขานะเหลืหงมือค่ะ มาดิ มาดิ มาดิ มาดิล่ะ สวย สวย เออดย๋าว่าเฮ้ย สวยงาม โอ้โห เชื่อได้สม ย่างหน่อย ขอตะโพกไม่ได้เหรอ โอเค เดี๋ยวรููนะ กัดเซาเลนสัมนีกันแล้วกันเนาะค่ะ ได้บ่ โอ้โห เต็มช่อง สวยงาม บวกไม่อีกหกหมื่นเนาะค่ะเย็แค่แสนก็ดีว่ะ มาเดี๋ยวก็ขอฝากไว้น้ำแน่เนาะค่ะกับช่องรักปันสลัดเนาะหากชินชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูนะน้ำแน่เนาะแล้วก็อย่าลืมนะคะเซียนพ่อวีไอพีเป็นกลุ่มที่ลแกมเขามาร่วมสนุกกับกิจกรรมของเขาได้เนาะค่ะโอเคเดี๋ยวจังใดเมื่อนี้หนูนะกะขอตัวลาไปก่อนเนาะค่ะพอกันไว้คลิปหน้าเนาะสำหรับเมื่อนี้ สวัสดีค่ะ